ค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มีโอกาสดีมากๆเลยนะคะ ที่ได้มานั่งอยู่กับผู้นำชุมชนทั้งสองท่านค่ะ ก่อนที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของชุมชนมีบทบาทอย่างไรกับผู้สูงอายุนะคะ เราขอให้ทั้งสองท่านได้แนะนำตัวเองก่อนนะคะ เรียนเชิญค่ะ ครับสวัสดีครับ ผมผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองนะครับ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานอสมแล้วก็เป็นกรรมการองค์กรศาสนามัสยิดดารุนฮิกมะครับ อัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผมอับดุลรซักนะครับ เป็นผู้นำทางศาสนานะครับของมัสยิดดารุนฮิกมาบ้านบางตรงเหนือนะครับ ครับผมงั้นขอเรียนถามท่านโตะอิหม่ามก่อนเลยนะคะครับว่าท่านโตะอิหม่ามคิดว่าชุมชนเนี่ยค่ะมีบทบาทอย่างไรบ้างคะในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนปัจจุบันนี้ค่ะครับณณปัจจุบันนี้ครับก็คือในเรื่องของการการดูแลผู้สูงอายุนะครับ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์รายปีนะครับก็คือทางทางโครงการของมัสยิดเนี่ยจะมีการ แจกจ่ายสิ่งของนะครับแต่ละปีนะครับในเรื่องของซาการ์ก็คือก็คือเป็นเป็นบทบัญญัติของของศาสนาอิสลามนะครับส่วนในด้านอื่นๆก็ตอนนี้นะครับที่ผมมารับตำแหน่งใหม่ๆ ผมมีมีโครงการก็คือสำรวจผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปนะครับ ทีนี้ก็ได้รู้ถึงว่าแต่ละบ้านแต่ละบ้านมีผู้สูงอายุกี่คนนะครับอยู่ตรงไหนบ้าง นั่นก็คือเราได้เห็นว่า 70 ปีขึ้น 80 ปีขึ้น เขาเขาสภาพสภาพการเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงหลังจากนั้นพอเราเรารู้ถึงว่าผู้สูงอายุอยู่ที่ตรงไหน เราก็ไปเยี่ยมโดยโดยองค์กรมัสยิดนะครับโดยผมเป็นเป็นเป็นเป็นแกนนำที่ว่าไปเยี่ยม แล้วก็ได้นำสิ่งของอะไรบางสิ่งบางอย่าง ที่ว่าทางคณะกรรมการเขาได้ประชุมกันคร่าวๆนะครับที่ที่ได้ไปเยี่ยมตรงนั้นนะครับโอเคครับ างเลาะด้วยนะคะบางเลาะคะบทบาทของบางเลาะที่มีต่อโครงการภาษารักของเด็กๆเนี่ยค่ะเราต้องถามตั้งแต่ต้นก่อนเลยดีกว่านะคะ ว่าโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือยังไงจากทางด้านของท่านโตอิหม่ามบ้างนะคะ ครับก็แรงบันดาลใจนะที่ที่เกิดขึ้นโครงการที่ว่าใช้ภาษารักกับครอบครัวก็คือจากสภาพของชุมชนนะครับ ือถ้ามองสังคมทุกวันนี้มันมันมันโดยเฉพาะสภาพของผู้สูงอายุด้วยแล้วมันมันมีช่องว่างระหว่างวัย ห่างกันเยอะระหว่างระระระหว่างผู้สูงอายุกับกับหลานนะครอบครัวพ่อแม่กับลูกมันมีช่องว่างอยู่แล้ว ต้องมีสายใยรักต่อกันให้ได้ เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะมารุมเร้าอย่างเช่น พวกสื่อที่ไม่ถูกต้องหรือยาเสพติดหรือปัญหา ชู้สาวปัญหาทุก ๆ ปัญหา มันจะต้องเริ่มที่ครอบครัวนะครับเริ่มที่ครอบครัว ทีนี้ปัญหานี้เมื่อมันมันมันเกิดขึ้นโดยที่มีผู้นำมัธยิดเขาก็บอกว่าเรา น่าจะมีโครงการอะไรที่ที่จะมาปรับปรุงตัวเนี้ยปรับปรุงให้สังคมตรงนี้สังคมเล็กๆ ตรงนี้มีความร่มเย็น มีความสุข ความสบาย ผู้สูงอายุไม่ว้าเว ผู้ใช้แรงงานไม่ ไม่มีความกังวลใจโดยเฉพาะเรื่องของเด็กๆ เยาวชน ว่าจะเดินทางผิดไหมจะไปเสพยาไหมเนี่ยเนี่ยเรื่องพวกนี้มันมันมันคิดว่าน่าจะเริ่มจากครอบครัวผมเลยคิดผลักดันว่าเราน่าจะทำเรื่องครอบครัวนะครับ แล้วไม่ทราบว่าทางทางต้นหมามค่ะได้สนับสนุนโครงการภาษาลักษณ ครับก็หลังจากที่ได้ประสานงานจากท่านผู้ช่วยนะครับก็ นึกถึงนึกถึงว่าองค์กรที่จะมาช่วยเราเนี่ยพอพอพอท่านแกบอกว่าพอแกบอกว่าทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับ จะเข้ามาช่วยดูแลจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการอบรมเด็กนำเด็กไป เพื่อที่จะให้ความรู้ในในในการในการทำอย่างไรให้ให้เด็กสามารถที่จะเป็นเป็น เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มความรักให้กับให้กับผู้สูงวัยได้ทำอย่างไรให้ให้เด็กรู้สึกว่านี่ก็คือเป็นเปรียบเสมือนกับญาติที่ใกล้ชิด ไม่ได้แยกว่าเพียงเพียงเป็นเป็นแค่ว่า โต๊ะของเราอย่างเดียว ญาติของเราอย่างเดียว แต่ณตอนนี้ก็คือว่าทุกคนเป็นเป็นญาติกันหมด เป็นในเครือญาติกันหมด โดยที่ว่าเด็กๆ กลุ่มนี้ได้ได้นำวิธีการเข้าไปเพื่อที่จะ เพื่อที่จะสร้างให้เกิดความรักและความผูกพันตรงนั้น เมื่อสักครู่ที่เราได้พูดคุยกัน บอกว่ามีอยู่คำหนึ่งค่ะบอกว่าสังคมเราดูเหมือนว่าเราความรักมันหายไป เราตรงนี้สักนิดนึงนะคะพราที่ว่าดูเหมือนความรักมันหายไปก็คือ คือการทักทายกับความการยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งกันและกันก่อนหน้าจะเริ่มโครงการก่อนหน้าจะเริ่มโครงการก็แบบแบบที่ท่านอิหมัมกล่าวว่า มันไม่ได้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอย่างเช่นไม่รู้สึกว่ามีความเกี่ยวข้องระหว่างเด็กกับผู้สูงวัยกับผู้สูงอายุ พอเด็กมันเจอกันเข้าปั๊บเจอผู้สูงอายุถามไปถามมาก็รู้ถึงรู้ว่าเป็นลูกหลาน คือตรงนี้มันขาดหายไปใช่ไหมทีนี้พอโครงการนี้เข้ามันก็สารใยกันถึง เด็กลูกคนนี้เป็นหลานคนนั้นคนนั้นคนนั้นต่อต่อต่อกันไปเรื่อยๆมันโยงใยกันไปหมดนะครับ แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับส่วนตัวกับของกับโครงการนี้อยากจะให้บอกกับทุกท่านที่ได้ชมอยู่นะคะว่าโครงการนี้มันดียังไงในความรู้สึกของเป็นผู้นำของชุมชนเนี่ยค่ะผู้นำทางด้านปกครองเนาะโครงการนี้ที่ที่ผมบอกว่ามันดีคือจริง ๆ แล้วมันเป็นโครงการที่เราเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่เริ่มแรกของครอบครัวเลย เริ่มต้นที่ครอบครัวสังคมนี้ถ้าครอบครัวเข้มแข็งนะครับ ถ้าครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็งตำบลอำเภอเข้มแข็งมันก็สงบสุขนะครับอย่างถ้าตามที่ผมวิเคราะห์นะครับ ผมวิเคราะห์ว่า การแก้ปัญหาทุกอย่างต้องเริ่มที่ครอบครัวครับ การป้องกันทุกอย่างต้องเริ่มที่ครอบครัวนะครับขอบคุณมากค่ะงั้นเรียนเชิญโต้อิหมามค่ะวันนี้ยังไงคะสำหรับถ้าเกิดทางบทบาทของผู้นำทางศาสนามองถึงโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ดีมากบอกแล้วข้างต้นว่าไม่ได้ถึงแม้ว่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นลูกตัวเอง แต่ก็อย่างน้อยๆก็คือว่าลูกหลานนะครับ ที่ไม่ใช่ลูกหลานก็จริง แต่ว่าเพื่อนบ้าน นะครับ แต่ที่สิ่งที่เราจะต้องเชื่อมเข้าหากันก็คือความรักและความผูกพันการที่เราถามไถ่ซึ่งกันและกันพูดคุยกัน เพียงแค่เพียงแค่ไม่ต้องนำสิ่งของไปให้ก็ได้แล้ว แต่ว่าเราเราถามเพียงแค่ว่าโต๊ะสบายดีไหมโต๊ะเป็นอย่างไรบ้างนะ เสร็จทีนี้ก็แล้วก็มากมายไปกว่านั้นเนี่ยเขาก็มีความสุขมากแล้วครับ เหมือนกับเราไปเยี่ยมคนป่วยอะครับ คนป่วยไม่ได้ต้องการอะไรจากเราครับ เพียงแค่ไปเยี่ยมเขาเขาก็มีความรู้สึกสบายใจแล้วนะครับ นี่คือโครงการที่เป็นต้นแบบจริง ๆ นะครับ ที่ที่สร้างให้เด็กบอกเลยว่าวิธีการนี่สำคัญมากนะครับ ถ้าไม่มีวิธีการนี้ก็คือว่าเราเราไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นโครงการก็คือวิธีการที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้รับจากโครงการตัวนี้นะครับ แล้วก็วิธีการที่ดีก็คือ การที่เราได้อบรมนะครับ ใช้วิธีการอย่างถูกต้อง แล้วก็นำไปปฏิบัติใช้จริงครับผม ขอบคุณครับ สุดท้ายนะคะจะต้องบอกว่าได้รับฟังจากทั้งสองท่านแล้วนะคะความรู้สึกอิ่มใจสุขใจมันเกิดขึ้นค่ะ ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่โชคดีนะคะ เนื่องจากว่ามีผู้นำทั้งสองท่านที่เข้มแข็งนะคะ แล้วก็อาจจะมีผู้นำท่านอื่นๆอีกที่อยู่เบื้องหลังนะคะ ต่อจากนี้ไปนะคะ เดี๋ยวเราจะได้ไปชมสถานการณ์จริงกันเลยนะคะ ว่าเด็กๆเขาใช้ภาษารักกันยังไงบ้าง จากที่พวกเราได้พูดคุยกันมาทั้งหมด ไปดูกันนะคะว่าสังคมที่เราอยู่ร่วมกันกับคนทุกวัยไม่ใช่เฉพาะเฉพาะวัยใดวัยหนึ่ง แต่ตอนนี้พวกเขากำลังช่วยเหลือซึ่งกันและกันกำลังดูแลซึ่งกันและกันนะคะ เราไปดูกันนะคะว่าเขาดูแลกันยังไงค่ะ เรียนรู้อยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุค่ะสำหรับบทที่ 5 ขอบคุณนะคะ ขอบคุณทั้งสองท่านมาก ๆ ค่ะ